วัสดีค่ะพี่เมย์จาก YouTube ช่องเมทินีแฮนด์เมดสำหรับคลิปนี้พี่เมย์สาธิตวิธีการถักหมวกโคเชพี่เมย์ถักจากไหมขนแกะค่ะ ไหมขนแกะถักเส้นเดียว ใช้หัวเข็ม ห้ามิล งานเสร็จไวถักออกมาเป็นลายลูกฟูก งานนุ่มอุ่น ยืดหยุ่นอุ่นสบาย เวลาถัก ขนาดตามที่เราต้องการรายละเอียดในคลิปพี่เมย์มีแนะนำต้นแบบพี่เมย์ถักความสูงเจ็ดนิ้ว แล้วลดกลางหมวก แล้วติดปอม เราจะถักลายเดียวตลอดเลยค่ะ ลายที่เราถักคือลาย half double crochet ดูรายละเอียดในคลิปแล้วทำตามพี่เมย์เลย ลายนี้ไม่ยาก ถักจากไหมขนแกะ ฟูฟูนุ่มๆยืดหยุ่น อุ่นสบายๆค่ะ ถักเสร็จไวด้วยค่ะ แนะนำอุปกรณ์สำหรับถักหมวกใบนี้ พี่จะใช้ไหมขนแกะเป็นไหมเหลือบ เข็มโคเช วลาถักถักเส้นเดียวนะคะ เข็มโคเชต์พี่จะใช้เข็มโคเชต์หัวใหญ่ เป็นขนาดหัวตรงนี้ห้ามิลทดแทนได้ด้วยเข็มทองสองหัว เบอร์แปดทับศูนย์เอาเป็นหัวใหญ่เข้าไว้ เวลาถักที่เป็นไหมขนแกะจะถักได้ง่าย เราจะเริ่มต้นจากด้านล่าง ถักจากด้านล่างขึ้นด้านบน ดูวิธีเริ่มต้น ลายที่เราจะใช้ถัก จะเป็นการถัก ลาย half double crochet โดยที่ไม่ใช้โซ่ อันนี้พี่สาธิตด้วยไหมแบบอื่นจะได้เห็น สาธิตให้ดูนะ ว่าถักแบบนี้ ลายเราจะถักด้วยโซ่สอง พอโซ่สองเสร็จแล้วพันหัวเข็ม แทงลงไปตรงด้านล่าง ขึ้นมา มันจะมีอยู่สามห่วง เรารวบห่วงแรกก่อน พอรวบห่วงแรกเสร็จแล้วเอามือจับ ห่วงนี้ไว้เรารวบสามห่วงพร้อมกัน พันหัวเข็มลงไปตรงช่องที่พี่จับอยู่ ขึ้นมามีสามเอามือเราจับห่วงนี้ไว้ รวบห่วงแรกก่อน แล้วรวบสามห่วง พันหัวเข็มลงไปที่ช่อง ขึ้นมารวบห่วงแรก รวบห่วงแรกก่อน แล้วค่อยรวบ สามห่วงเพราะเราถักลาย half double crochet พันหัวเข็ม แทงลงไป ขึ้นมามีสาม รวบห่วงที่หนึ่ง แล้วรวบที่เหลือทั้งหมด เราจะถักแบบนี้ ด้วยไหมขนแกะที่เราใช้ ความยาวเท่ากับรอบศีรษะ ลบออก หนึ่งเซน ถ้าต้องการใส่สบายๆลบออกสองเซนถ้าต้องการให้กระชับ สองถึงสามเซนจะได้ออกมาเป็นลายแบบนี้ พี่ถักด้วยไหมขน แกะให้ดู ใช้หัวเข็ม ห้ามิลเวลาเราถักไหมขน แกะ มันจะมองไม่เห็นลาย เพราะฉะนั้นเราจับตรงห่วงนี้ไว้ พันหัวเข็มแทงลงไปที่ช่อง ขึ้นมามีสาม รวบหลักที่หนึ่งแล้วรวบแบบนี้จะถักวิธีเดียวกันกับที่พี่ถักให้ดูเมื่อกี้ แทงลงไปหลักที่หนึ่ง ขึ้นมามีสาม รวบหนึ่งหลักก่อน แล้วค่อยรวบสามหลัก พันหัวเข็ม แทงลงไปตรงมุม ขึ้นมามันจะมีอยู่สามห่วง รวบห่วงที่หนึ่งก่อน แล้วรวบสามห่วงพร้อมกัน ความยาวจะเท่ากับรอบศีรษะของคนใส่ ต้นแบบพี่จะลบออกหนึ่งเซน พี่เริ่มห้าสิบห้าเซน หลังจากนั้นเราจะเชื่อมเป็นวงกลม เชื่อมงานเป็นวงกลมค่ะ เอาสองอันนี้ติดกัน จับงานอย่าให้บิด นี่นะเราจะเชื่อมสองฝั่งติดกัน แทงลงไปตรงนี้ แล้วดึงผ่าน พอแทงแล้วดึงผ่าน ด้านล่างเนี่ยค่ะ เราใช้เย็บติด เราใช้เข็มสอดช่วย งานมันจะเนียนกว่าการใช้เข็มโคเชเย็บ นี่ นะ ตอนที่เราดึงผ่าน เราดึงผ่านด้านบน ด้านล่างเนี่ยค่ะ ใช้เข็มสอดช่วย ใช้เข็มที่เป็นเข็มหัวใหญ่นิดนึง จะได้ใส่ไม้ขนแกะได้ ตรงนี้ เย็บเชื่อม ดึงเพื่อให้งานมันเชื่อมกันแบบนี้ซ่อนไหมไปกับลายได้เลย มันจะมองไม่เห็น ตรงจุดที่เป็นจุดเริ่มต้น เราเอาตัวมาร์กเกอร์ ใส่ไว้นิดนึง ลายที่เราจะถักจะเป็นลาย half double crochet เกี่ยวหน้ากับ half double crochet เกี่ยวหลัง เดี๋ยวเรามาเริ่มถักแถวที่หนึ่งกันค่ะ ลายที่เราถักออกมา มันจะเป็นลายเหมือนลายลูกฟูก เหมือนงานนิตติ้งเราเริ่มตรงนี้โดยการถักโซ่สอง เวลาถักให้ตัวห่วงเนี่ยมันเท่ากับตัวเข็มไม่ต้องดึงนะคะเอาตาม แรงเข็มแบบนี้เลย ขึ้นโซ่สอง โซ่สองตรงนี้จะแทนฮับดับเบิลโคเชเกี่ยวหน้า หลักต่อไปมันจะเกี่ยวหลัง ทีนี้ ถ้าเป็นไหมขนแกะเราจะมองลายไม่เห็น เราสามารถเอามือแหวกได้แบบนี้ค่ะ แหวกตามช่องมัน เราจะถักลงไปที่ช่อง นี่นะ ต่อไปเป็นเกี่ยวหลัง เกี่ยวหลังเกี่ยวจากด้านหลังมา ลงกลางตัว ไหมจะขึ้นด้านหลังค่ะ เรารวบ ต่อไปเกี่ยวหน้า ลงตรงช่อง เกี่ยวหน้า เกี่ยวหน้าไหมจะอยู่ด้านหน้าแล้วรวบ ต่อไป พันหัวเข็ม เกี่ยวหลัง เกี่ยวหลังงานจะขึ้นด้านหลังแล้วเราก็รวบ เกี่ยวหน้า เกี่ยวไปตรงกลางตัวเลยค่ะ ขึ้นมาสามแล้วรวบ พันหัวเข็ม เกี่ยวหลัง ลายมันจะมองไม่เห็นนะคะ ใช้มือคำเอาค่ะ เนี่ยนี่เอามือคำแหวกตรงช่อง อันนี้เป็นเกี่ยวหน้าไมขนแกะจะถักเสร็จไวค่ะ อันนี้หน้านะต่อไปหลังค่ะ หลังก็แทงจากด้านหลังมา หัวเข็มโผล่ทางนี้ ลงช่องถัดไป เอาไหมขึ้นด้านหลัง ลบสาม พันหัวเข็ม เกี่ยวหน้า เกี่ยวหน้าเกี่ยวหลังสลับกัน เดี๋ยวเรามาดูวิธีปิดงานแถวที่หนึ่ง อันนี้เกี่ยวหลัง งานจะต้องจบด้วยเกี่ยวหลัง เพราะว่าโซ่สองที่เราเริ่ม เราเริ่มเป็นเกี่ยวหน้า ถักวนมานะ วนมาถึงตรงมาร์กเกอร์ เราถักสลับทีเกี่ยวหน้าทีเกี่ยวหลัง วนมาจนมาถึงตรงมาร์กเกอร์ที่เรามาร์กไว้ อันนี้หน้า งานจะจบด้วยหลังนของพี่ลงตัวพอดี พอมันจบตรงนี้ด้วย ด้วยหลัง โซ่สองตรงนี้ค่ะ มันจะแทนเกี่ยวหน้าตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มต้น เวลาปิดงานไม่แทงจากหน้าไปหลัง ให้แทงจากข้างหลังมาข้างหน้าแทงแบบนี้ แทงข้างหลังมาข้างหน้าแล้วดึงผ่าน ดึงผ่านเนี่ยเรียกดึงซีมันจะดันให้ตัวเนี้ยเป็นเกี่ยวหน้า หลังจากนั้นเราก็ขึ้นด้วย โซ่สอง โซ่สองจะแทนฮาร์ปดับเบิลโคเชเกี่ยวหน้า ตั้งแต่แถวที่สองไปจะถักง่ายแล้วค่ะ ตรงไหนเป็นหลังเกี่ยวหลัง ตรงไหนเป็นหน้าเกี่ยวหน้า แถวที่หนึ่งถักให้ลงตัวนะ แถวที่สอง โซ่สองแทน half double crochet เกี่ยวหน้า ตรงไหนที่เป็นเกี่ยวหลัง ถักเกี่ยวหลัง ตั้งแต่แถวที่สองขึ้นไปจะถักง่ายแล้วค่ะ ตรงไหนเป็นเกี่ยวหน้า เราก็ถักเกี่ยวหน้า ถ้าแถวที่หนึ่งเราถักมาถูก แถวที่สองเราจะถักตามลายได้สบาย มันจะหน้าหลังหน้าหลังสลับกัน พันหัวเข็ม เกี่ยวหน้า ขึ้นมาสามแล้วรวบ เกี่ยวหลัง สามหลักแล้วรวบ ลายมันจะถักวนไปแบบนี้ วนวงกลมจบงานทีละแถว จนได้ความสูงตามต้องการ ถ้าเราต้องการถักหมวกใบนี้เป็นหมวกแบบพับขอบ ให้ถักสูงขึ้นไป ถ้าเป็นของผู้ใหญ่เจ็ดนิ้ว เราค่อยลดกลางหมวก ถ้าไม่ต้องการถักแบบพับขอบ เราก็ถักสูงขึ้นไปประมาณห้านิ้วครึ่ง ห้านิ้วครึ่งแล้วก็ลดกลางหมวก ถ้าต้องการเป็นเลกเก้ ถ้าต้องการเป็นเลกเก้แล้วไม่พับขอบก็หกนิ้ว ถ้าต้องการเป็นเลกเก้พับขอบด้วย ขึ้นไปแปดนิ้ว มันปรับได้ ขนาดก็ปรับได้ตามความต้องการ ลองดูค่ะ ถ้าเป็นของ ไอตัวเล็กเลย หนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนก็ถักสูงขึ้นมาประมาณสามนิ้ว ก็เริ่มลดกลางหมวก ถ้าคุณจะทำขอบด้วย คุณก็เผื่อขอบประมาณนิ้วหนึ่งของเด็ก ถ้าเป็นเด็กโตขึ้นมานิดนึงก็ถักห้านิ้วแล้วลดกลางหมวก ถ้าเผื่อขอบด้วยก็บวกเข้าไปอีกหนึ่งนิ้ว แต่ถ้าเป็นของผู้ใหญ่ ถ้าคุณจะเผื่อขอบพับขอบขึ้นมาด้วย ผู้ใหญ่เป็นสองนิ้วจะสวยกว่าหนึ่งนิ้ว พี่จะถักสูงขึ้นมาเจ็ดนิ้วก่อนที่จะลดกลางค่ะ เดี๋ยวเรามาดูวิธีจบงานแถวที่สองถักวนมา แถวลายแถวที่สองเราก็จะถักวนมา จนมาถึงตรงมาร์กเกอร์มันจะจบโดยเกี่ยวหลังทุกแถวจะเหมือนกัน จบโดยเกี่ยวหลังขึ้นโดยเกี่ยวหน้า เวลาขึ้นก็แทงจากด้านหลังค่ะ แทงตรงโซ่แล้วดึงผ่าน แถวที่สามก็ขึ้นที่เดิม ขึ้นด้วยโซ่สอง แล้วเริ่มเกี่ยวหลัง โซ่สองมันจะแทนเกี่ยวหน้า ต่อไปเป็นเกี่ยวหน้า ถักถึงแถวที่สามจะเริ่มเห็นลายแล้วค่ะ ลาย มันจะเป็น ลอน อันนี้เกี่ยวหลัง นี่เกี่ยวหน้า หมวกใบนี้พี่เมย์ถักจากข้างล่างขึ้นข้างบน ตอนนี้เราก็ถักขึ้นไปสูงตามความต้องการ ต้นแบบ พี่จะถักเจ็ดนิ้ว เดี๋ยวพอได้ครบขนาดตามที่ต้องการ เดี๋ยวเราจะมาเริ่มลดกลางหมวกกัน ตอนนี้เราก็ถักวนขึ้นไป ถักวนวงกลมเกี่ยวหน้าเกี่ยวหลัง ด้วยลายฮาร์ปดับเบิลโคเชปิดงานทีละแถว ลายจะเริ่มเห็นรอนแล้วค่ะ หลังจากที่เราถักหมวกขึ้นมาได้ความสูงตามต้องการ ของพี่พี่ถักจากฐานวัดจากฐานนะคะ ขึ้นมาถึงข้างบน เจ็ดนิ้วครึ่ง เพื่อเวลาใส่จะพับขอบขึ้นมานี่ เราจะเริ่มลดกลางหมวก ให้เราแบ่งงานออกเป็นสี่ส่วน วิธีแบ่ง ตรงนี้เป็นจุดมาร์กเกอร์ที่เริ่มต้นให้เราพับแบบนี้พอพับเสร็จแล้วใส่มาร์กเกอร์ซ้ายใส่มาร์กเกอร์ขวา หลังจากใส่เสร็จแล้ว พับอย่างนี้อีกรอบหนึ่งพับให้แนวมันตรงกับตรงจุดเริ่มต้น มันจะได้มาร์กเกอร์ออกมาทั้งหมดสี่จุด เราจะลดกลางหมวกสี่จุด จุดที่หนึ่งที่จะเริ่มลดก็คือตรงจุดเริ่มต้น เริ่มลดกางหมวกแถวที่หนึ่ง ขึ้นตรงนี้ด้วยโซ่สอง พอขึ้นโซ่สองเสร็จแล้ว เราพันหัวเข็ม แล้วรวบเลย อันนี้เป็นหลักที่หนึ่งที่รวบ หลังจากนั้นถักตามลาย ตรงไหนเป็นเกี่ยวหลัง ถักเกี่ยวหลัง ตรงไหนเป็นเกี่ยวหน้า ถักเกี่ยวหน้า ถักวนมาจนถึงตรงที่เราใส่มาร์กเกอร์ไว้ ลายที่เราใช้ถักจะเป็นลายฮาร์ปดับเบิลโคเชตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดมีอยู่ลายเดียว เวลาปล่อยไหม เอาให้ไหมมันผ่านมือแบบสบายๆแล้วงานมันจะนุ่ม ตรงไหนเป็นเกี่ยวหลัง ถักเกี่ยวหลัง รงไหนเกี่ยวหน้าถักเกี่ยวหน้า มันจะมาถึงตรงที่เราใส่มาร์กเกอร์ไว้ นะ ตรงนี้เรายังถักเหมือนเดิม เราจะรวบสองหลักเข้าด้วยกัน หลักที่ใส่มาร์กเกอร์กับหลักถัดไป เวลารวบ พันหัวเข็ม เกี่ยวหน้า อีกรอบหนึ่งพันด้านหลัง นี่นะ พันหัวเข็ม เกี่ยวด้านหลัง แล้วรวบพร้อมกัน ขึ้นมาทั้งหมดแบบนี้แล้วรวบพร้อมกัน พอรวบพร้อมกันเสร็จแล้วข้ามมา ถักหลักนี้ได้เลย อีกสามจุดก็ลดวิธีเดียวกัน เราจะลดวนไปแบบนี้ จนกลางหมวกเหลือจำนวนห่วงน้อยที่สุด เวลาลดก็ลดตรงที่เราใส่มาร์กเกอร์ไว้ เดี๋ยวพี่ลดให้ดูอีกรอบ นี่นะ มาถึงตรงที่เราใส่จุดมาร์กเกอร์ มาร์กเกอร์ เวลาใส่ให้ใส่ตรงที่เป็นเกี่ยวหน้า มันจะลดง่ายกว่า ตรงนี้ตรงก่อนยังไม่ต้องลด นี่ถักปกติ เราจะลดสองหลักนี้เข้าด้วยกัน หลักที่เป็นเกี่ยวหน้ากับเกี่ยวหลัง เวลาลดก็พันหัวเข็มค่ะ ถักเกี่ยวหน้าเอาห่วงขึ้นมาปกติแบบนี้ มีอยู่สามห่วง พันหัวเข็มอีกรอบหนึ่งแทงลงไปด้านหลังเหมือนเราจะถักเกี่ยวหลัง แล้วรวบพร้อมกันทั้งหมด งานมันจะเป็นอยู่เกี่ยวหน้าแบบนี้แล้วที่เหลือเราก็ถักตามลาย ถักวนไปจนถึงตัวมาร์กเกอร์จุดเริ่มต้น เดี๋ยวเราจะปิดงานการลดแถวที่หนึ่ง ปิดงานลดกลางหมวกแถวที่หนึ่ง เราถักมาจบตรงนี้โดยการที่ถักเกี่ยวหลัง แล้วตรงที่เป็นโซ่ จบโดยการดันข้างหลังมา แล้วขึ้นโซ่สอง หลังจากนั้นถักตามลาย ถักตามลายหนึ่งหลัก รวมโซ่ด้วยจะเป็นสองหลัก เราจะลดหลักนี้ หลักที่อยู่ถัดออกมา เราจะรวบหลักที่เป็นเกี่ยวหน้ากับเกี่ยวหลังเข้าด้วยกันพันหัวเข็มลงไป เป็นเกี่ยวหลัง รวบค่ะ จะเป็นจุดที่เรารวบตรงนี้ ตรงที่ใกล้มาร์เกอร์ หลังจากนั้นถักตามลาย แล้วเดี๋ยวเราไปดูจุดที่สองที่เรารวบไปแล้วเมื่อแถวที่ผ่านมา ไหนที่เป็นเกี่ยวหน้า ถักเกี่ยวหน้า ตรงไหนที่เป็นเกี่ยวหลังถักเกี่ยวหลัง ถักวนมาจนถึงตรงมาร์กเกอร์ เราจะลดตรงที่มาร์กเกอร์เราติดไว้ หลักตรงที่อยู่ก่อนมาร์กเกอร์ ถักปกตินะคะ เราจะลดตรงนี้ ที่เราใส่มาร์กเกอร์ เราก็มาดูงานเราว่า ไอ้หลักถัดไปเนี่ยมันเป็นอะไร หลักถัดไปมันเป็นเกี่ยวหน้า เราจะรวบเกี่ยวหน้ากับเกี่ยวหน้าเข้าด้วยกัน ก็พันหัวเข็ม ถักเกี่ยวหน้าขึ้นมา แล้วพันหัวเข็ม รวบเกี่ยวหน้าตัวนี้ขึ้นมา รวบพร้อมกัน แล้วเราก็ถักตามลายเรา มันเป็นเกี่ยวหลัง เราก็ถักเกี่ยวหลัง ถักวนไปแบบนี้ โดยที่ดูลายดูลายข้าง ๆ เป็นหลัก ว่าลายข้าง ๆ มันเป็นลายอะไร เดี๋ยวลดให้ดูอีกจุดหนึ่ง มันจะลดอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ตอนจบงานแต่ละแถวก็จบเหมือนกับตอนที่เราถักปกติ ตรงไหนที่เป็นเกี่ยวหน้า ถักเกี่ยวหน้า ถักเบา ๆ มือค่ะ ดึงขึ้นมานิดนึง งานจะได้ฟูๆเพราะไหมมันฟูอยู่แล้วเรามาถึงมาร์กเกอร์อีกจุดหนึ่งเราจะลดตรงที่เราติดมาร์กเกอร์ไว้ หลักตรงที่อยู่ก่อนมาร์กเกอร์ตรงนี้ ถักปกติเราจะลดเหมือนกันอย่างเงี้ย ทุกจุด ก่อนจะลดเราก็ดูก่อนว่า ไอ้หลักถัดไปมันเป็นอะไร มันเป็นเกี่ยวหน้าหรือมันเป็นเกี่ยวหลัง อันนี้เป็นเกี่ยวหน้า นี่เป็นเกี่ยวหลัง เพราะฉะนั้นเวลาลดเราก็ต้องเอาไหมพันเกี่ยวหน้า พันหัวเข็มไปด้านหลังค่ะ เกี่ยวหลัง แล้วรวบพร้อมกัน แล้วเราก็ดูว่าหลักถัดไปเป็นอะไร หลักถัดไปเป็นเกี่ยวหน้า เราก็ถักเกี่ยวหน้า ถักอย่างนี้วนไปเรื่อยๆ เดี๋ยวมาดูอีกครั้งหนึ่งตอนที่ตรงกลางหมวกมันลดลงกว่านี้ เราจะลดกลางหมวกโดยการรวบห่วง วนมาเรื่อยๆ จนจำนวนห่วงมันน้อยลง นี่นะคะ มันจะเริ่มมันจะสอบเข้าหาจุดศูนย์กลางทีละหน่อย ทีละหน่อย แถวนี้จะเป็นแถวสุดท้าย เวลาเรารวบ จุดที่เรา รวบ ไปแล้ว นี่นะคะ เราแทงอย่างนี้ ขึ้นมา แล้วตรงนี้ค่ะที่เป็นเกี่ยวหลังเนี่ยเราข้ามมันไปข้ามมาตรงเกี่ยวหน้าอีกหลักแล้วรวบ พี่จะจบงานแค่แถวนี้ เราตัดไหมออกมา แล้วดึงค่ะ ช้เข็มช่วย เป็นเข็มเย็บไหมพรม เลือกเป็นเข็มหัวใหญ่นิดนึงค่ะ จะได้ใส่ไหมขนแกะได้ เราจะรูดค่ะ รูดตรงนี้ให้เข้ากัน วิธีรูดเราจะใช้เหมือนเราเนาผ้านี่นะขึ้นลงขึ้นลงค่ะ สลับไป เอาเข็มแทงขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้ วนรอบ ถักไหมขนแกะไม่ต้องกลัวผิดนะคะ เพราะมันมองไม่เห็น ลายมันจะฟูฟูปิดไว้อย่างนี้อยู่ แล้ว รูด ตรงกลางมันก็จะติดกันแบบนี้ เก็บซ่อนปลายไหมลงไปข้างใน แล้วเราก็ไปทำปอมปอม ติดปอมหรือไม่ติดปอมก็ได้ แต่ถ้าติดปอมงานก็จะน่ารักขึ้นมันจะฟูฟูตรงนี้ล็อกใหม่ได้เลยล็อกใหม่ก็หมุนทั้งสองครั้ง ตัดได้เลยค่ะตรงนี้ วิธีทำปอมปอมคลิปลิงก์เดี๋ยวพี่จะลงไว้ ปอมปอมพี่เมย์มีทำหลายวิธีนะคะด้วยไหมพรมเส้นใหญ่เส้นเล็ก แล้วก็ท้ายสุดเป็นทำจากขนแกะ ออกมาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ ขนาดก็แล้วแต่เราชอบ นะฮะ เราเย็บปอมปอมติด ถ้าจะให้ดีตรงชายตรงนี้ต้องเหลือสองเส้นนะมันจะเย็บง่าย เหลือเส้นเดียวก็เย็บได้ค่ะ เราไม่แทงลงตรงกลางนะคะ เราแทงลงตรงเลยจุดศูนย์กลางมานิดนึง มันจะได้มีจุดที่มัดได้ เนี่ยแทงขึ้นมา แล้วก็มาเกี่ยว ล็อกติดกับหมวก ล็อกเสียบไปที่ฐานของปอมด้วยนะ ดึงให้แน่นค่ะ แล้วล็อกข้างในอีกรอบ ตรงนี้อย่าลืมล็อกไหม วกใบนี้ที่พี่ถัก พี่จะถักแบบพับขอบนะคะ ความสูงพี่ถักสูงขึ้นมาเจ็ดนิ้ว เราเริ่มลดกลางหมวก แล้วก็ติดปอมๆเวลาใส่มันจะพับขอบขึ้น เบิ้นขึ้นนะฮะ มันก็จะได้หมวก หมวกขนแกะ นุ่มๆฟูๆแบบนี้ ลองถักดูค่ะไม้ขนแกะถักเสร็จไวงานจะนุ่มฟูแล้วก็ใส่อุ่น ดูนะ ใช้เข็มเบอร์ใหญ่ๆเข้าไว้นะคะ แล้วงานจะเสร็จไวแล้วจะนุ่มๆแบบนี้ ช่องทางติดต่อติดตามพี่เมย์ดูได้ที่คำอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะ กดติดตามพี่เมย์ต่อได้นะคะ ที่ YouTube ช่องพี่เมย์เมทินีแฮนด์เมดค่ะ ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ ถูกใจกดติดตามนะคะ พบกันคลิปต่อไปที่ YouTube ช่องพี่เมย์ค่ะ ขอบคุณค่ะ